Ada banyak pilihan. Bisakah Anda memberikan saran tentang makanan lokal yang lezat? Iya, Pak. Kebanyakan orang asing memesan Thai style fried noodles. Baiklah, saya mengerti. Bagaimana Anda menyebutnya di Thailand? Kita menyebut kaung Opat Thai. Terjemahan harfiahnya mie goreng Thailand. สำหรับบทเรียนที่ 4 ตอนที่ 2 นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขายอาหาร นักท่องเที่ยวอุทานออกมาว่ามีอาหารให้เลือกมากมาย จึงขอให้คนขายอาหารช่วยแนะนำอาหารอร่อยๆของร้านให้ คนขายอาหารบอกว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทย นักท่องเที่ยวตอบรับและถามว่าอาหารนั้นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรคนขายอาหารบอกว่ามิงกุริงไต้แลนด์ ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่าก๋วยเตี๋ยว ผัด ไทย สำหรับประโยค ada banyak pilihan bisakah anda memberikan saran lokal yang lezat แปลว่า มีตัวเลือกมากมาย คุณสามารถแนะนำอาหารอร่อยของร้านคุณให้ผมหน่อยได้หรือไม่คำว่า ada แปลว่า มีคำว่า banyak แปลว่าจำนวนมากคำว่า pilihan แปลว่า ตัวเลือก สิ่งให้เลือกคำว่า bisakah แปลว่า สามารถคำว่า memberikan แปลว่า ให้คำว่า saran แปลว่า ข้อแนะนำคำว่า tentang แปลว่า เกี่ยวกับคำว่า makanan แปลว่าอาหาร คำว่า lezat แปลว่าอร่อย สำหรับประโยค Iya peat kebanyakan orang asing memesan mie goreng khas Thailand ซึ่งแปลว่าถ้าคุณลูกค้า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคำว่า kebanyakan แปลว่า โดยส่วนใหญ่คำว่า orang แปลว่า คนคำว่า asing แปลว่า ต่างชาติ คำว่ามัมซันแปลว่าสั่งคำว่าหมิ่แปลว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่าโก r e n g แปลว่า ผัดคำว่าพาสแปลว่า เฉพาะสำหรับประโยค Baiklah saya mengerti Bagaimana Anda menyebutnya di Thailand? แปลว่า โอเค ผมเห็นแล้ว นั่นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คำว่าใบกล l ะแปลว่าดี คำว่า mengerti แปลว่าเห็น ในที่นี้แปลว่าเข้าใจแล้ว คำว่า bagaimana แปลว่า อย่างไร คำว่า menyebutnya แปลว่า เรียกมันว่าคำว่าดิแปลว่า ที่คำว่าดิไตแลนด์แปลว่า ที่ประเทศไทย ในที่นี้จะหมายถึงในภาษาไทยสำหรับประโยค kita menyebut kau tiau patai terjemahan harfiahnya mie goreng Thailand แปลว่า เราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว ผัดไทยคำว่า k ิตาแปลว่า พวกเราคำว่าวัญ y e b u t แปลว่าเรียกคำว่า t e r j e m a h ันแปลว่าแปลคำว่าาร์ฟีย a เนียแปลว่าตามตัวอักษรคำว่าม i แปลว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่าก o ริงแปลว่าผัด